มามามามาก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับนะ มาดูว่าผีญี่ปุ่นของเราจะแต่ดีแต่ดีหรือเปล่ามันได้เล่นเกมนี้มา ก็นานนานอยู่นะเออก็นานพอสมควรอยู่วันนี้มาจัดกันสักหน่อย ขอจำจำขอแหลมๆนะเพื่อนนะแต่เมื่อกี้ก็แต่ตึมกราฟอยู่นะเรื่องมาน่ะ ถือว่าทรงมาดีอยู่แล้วคิดว่านะ ตรงน่าจะมาดีอยู่นะผมนี่แล้วจังหวะนี้ก้าวมาสวยไปยังไงต่อไหลต่อหรือเปล่าว่ายังไงสวยไหลต่อว่าไหลต่อไปยังไงต่อเอ้ยเช็ดโคกมาดีอยู่นะ เมื่อนั้นมาดีอยู่นะทำมาเล่นไปมาดีอยู่นะทำมาเล่นไปแล้วมันไหลต่อด้วยเจไปกันต่อดิครับคูณห้าไปแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงกันต่อ เช็ดเคดูมันไหลดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวเช็ดโคกถือมาดีอยู่นะเมื่อนั้นมาถึงก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปเลยครับผม ก็ย้นตกไปหนึ่งร้อยบาทชวนจัดไปดีเบตห้าชิดคีไปเบตสิบกันเลยละกันนะครับผมไม่รอช้าไม่รีรอ มามามามาขอหลายๆแบบเมื่อกี้ขอหลายๆแบบเมื่อกี้ ผมบอกเลยว่าทรงมาโคตรดี จัดไปช่วยอุ้ยวายวายมาแจมวายมาแจมแล้วดูมันไหลต่อ สะดวกแล้วไปไงต่อครับผม ไปอยู่สกายเลยฟีเจอร์กู ขอเขาฟรีสักรอบนึงก็ยังดีนะเกมนี้นะฟรีเกมนี้ก็ไม่ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ผมก็ก็ดีกว่านะในฟรีมันก็ต้องดีกว่านอกฟรีอยู่แล้วแหละไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนนะคือผีมาผีเอาหน่อยเอาหน่อยเริ่มจะเงียบแล้วเอ้ยสวยแล้วกล้ามันเข้าดีแล้วดูมันไหลเดี๋ยวคูณห้าว่าไงคูณห้าไหลต่อหรือเปล่าโอ้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 แต่เริ่มจะไม่แตกแล้วไง พอชมนิดชมหน่อยก็เริ่มจะไม่แตกให้กูแล้วไงรือไหลายๆเป็นไงล่ะคูณห้าว่าไงคูณห้าคูณห้าไหลต่อหรือเปล่าโอ้มาทำไมวะเนี่ยเคด้วย หมดกันหมดกัน นี่คเดู๋มาช่องนี้แทนเราไปยังไงต่อคูณ2ไหลต่อหรือเปล่า ว่ายังไงราคาไม่ครับเราคูณสาไปต่อเพื่อน ไปต่ออย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าเพิ่งโอ้โห แม่งหยุดแม่งย่อนเคยเลย เบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วเมื่อไป เสี่ยงเสี่ยงดวงไปเลยนะครับนะ เสี่ยงเสี่ยงดวงกันไปเลยดีกว่าเออตัวแพงมาตัวเราไปไงต่อคูณ2คูณ2 หลายต่อ หรือเปล่าวะ ช่อง 2 นี้มันไม่ทำให้เราผิดไม่ผิดหวังก็แย่แล้วปูสับปูมาตั้งนานในเช็ดโคงเอ้ยไป อู้เลยจังหวะ นี้ฟีเจอร์มา หูยควชันมาเต็มกรามนะ ควชันมาเต็มกรามตัวแพงมาอู้เรียบร้อยดอกนี้บอกเลยว่าจังหนับแน่นอนนะครับโอ้โหตัวแพงมันเข้าไงแล้วคือตัวแพงมันเข้าไงเช็ดโคงเอาดีครับ ก็มาดิครับก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนนะจังหวะนี้นะ ก้อนโคตรเนี่ยโคโตแน่นอนไม่กลับไป 795บาทชิดคีโอ้โหดอกนี้ดอกดีพอเลยดอกนี้ดอกเดียวพอเลยนะครับนะ เดี๋ยวเราหมด 10สปินนี้แล้วพอเลยดีกว่าชิดคีแม่งมาดอกท้ายๆพอดีแล้วตัวแพงมันเข้าไงเมื่อกี้โอ้โหแจมจัดเลยนะเมื่อนะบอกได้เลยว่าจังหนับนะครับผม